ผมมาอยู่กับ Pixel Hunter อีกแล้วนะครับ ก็ห่างหายกันไปหลายเดือนเลยนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็อยากมาวาดชิวๆนะ ไม่ค่อยอยากแข่งเท่าไหร่นะครับ ถ้าจะเป็นแข่งผมว่าจะไลฟ์สตรีมดีกว่า เรามาวาดชิวๆในโหมดธรรมดาดีกว่านะครับ ว่าน่าจะโอเคละ เครื่องดื่มสำหรับเด็กติดในวันนี้ก็คือไวฟ์มอลนะครับอู้มีไข่มุกด้วยสุดยอดเลย ร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสะดุดรักใยแฟนเช่านะครับ หลายคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็แนะนำให้ไปดูกันเลยนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ผมติดมากเลย แล้วก็การจะซื้อหนังสือมาอ่านเลยด้วยนะครับ โอเค ถ้าสวยไม่สวยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ เย้